กรยานพระเจ้าส่วนมากกันขี่จักรยานไปกกบขี่ขึ้นกันแต่ว่าคอยเอาไปจอดไว้อีกสถานนี่หนึ่งสถานีรถไฟ ทางไปทำงานกี่ไรกบขี่แลนกับนี่เอาแลนเลงไป เขาทำงานเขาทำงานหนึ่งสองสามเดือนเขาก็ซื้อรถได้แต่ว่า เขาจะเลือกขี่จักรยานแทนภาษีรถมันแพงมันแพงปิดก่อนพุ่นรถคอยจอดจ้ะคุ่หายบ่ได้บ่หายเบิ้งรถคอยจอดจะทางพุน จอดในทั้งจักรยานจอดบอกอยู่ผู้เดียวตามเคยละคอยไปกันบายบาย